วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผู้เผยพระวจนะ เพราะว่าผู้เผยพระวจนะเป็นคำที่มีอยู่ในพระคัมภีร์แล้วก็มีผู้เผยพระวจนะมากมายในพระคัมภีร์และผู้เผยพระวจนะมีบทบาทต่องานของพระเจ้า ดังนั้นเราจำเป็นต้องมาทำความเข้าใจกัน ข้อความนี้ ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่ 12 ข้อที่ 10 และข้อที่28 ได้พูดถึงของประธานสำหรับคริสตจักรดังนี้1โครินธ์บทที่ 12 ข้อที่ 10 เขียนไว้บอกว่าให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพ ให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะ ให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ อันนี้เป็นของประธาน และหนึ่งในของประธานนั้นก็คือมีคนที่เผยพระวจนะได้ ส่วนในข้อที่ 28 เป็นตำแหน่งหน้าที่ในคริสตจักรซึ่งเขียนไว้บอกว่า พระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือคนหนึ่ง คือหนึ่งบรรดาอัครทูตสองบรรดาผู้เผยพระวจนะสามบรรดาอาจารย์ ต่อจากนั้นผู้ทำการด้วยฤทธานุภาพ ต่อจากนั้นของประธานในการรักษาโรค ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ พวกผู้นำและพวกที่รู้ภาษาแปลกๆ จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะ มีของประทานมากมาย แต่ของประทานอย่างหนึ่งที่พระเจ้าประทานมาเพื่อคริสตจักรก็คือผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยพระวจนะคือใครคำนี้นะฮะ ถ้าเราฟังเฉยๆแล้วก็มักจะเข้าใจว่าหมายถึงคนที่สอนเรื่องราวของพระเจ้า แต่ พระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่า นอกจากอัครทูตที่พระเยซูแต่งตั้งแล้วนะฮะผู้เผยพระวจนะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่สองแล้วก็ต่อจากนั้นอันดับที่ 3 คือบรรดาอาจารย์ ครูอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้เผยพระวจนะแตกต่างจากครูอาจารย์อย่างไร อันนี้คือประเด็นที่จะทำให้เราเข้าใจผู้เผยพระวจนะกระจ่างมากขึ้นคำว่าครูอาจารย์หมายถึงคนที่เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้า แล้วมาสอน คนเหล่านี้เราเรียกว่าครูหรืออาจารย์ แต่ผู้เผยพระวจนะในที่นี้นะฮะหมายถึงคนที่ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าแล้วนำมาสอน เขาไม่ได้เรียนจากมนุษย์คนใดคนหนึ่ง เขาไม่ได้เรียนจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง แต่เขาได้รับจากพระเจ้าแล้วมาสอน ในภาษาอังกฤษผู้เผยพระวจนะก็คือ prophet ครูอาจารย์ก็คือ teacher เพราะฉะนั้น ผู้เผยพระวจนะจึงไม่ใช่ผู้สอนทั่วไปที่เรียนแล้วนำมาสอน แต่เป็นคนที่พระเจ้าใช้ให้เขานำข่าวสารมาสอน พระเจ้าให้ข่าวสารให้เขาแล้วเขานำมาสอน ดังนั้นผู้เผยพระวจนะจึงมีความสำคัญมากกว่าครูอาจารย์ทั่วไปโฮเชยาบทที่ 12ข้อ13 บอกว่า พระยาเวทรงนามคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์โดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง พระองค์ทรงรักษาเขาไว้โดยผู้เผยพระพิจนะคนหนึ่ง ข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าพระเจ้าทรงนามคนอิสราเอลโดยผู้เผยพระพิจนะคนหนึ่ง ดังนั้นการที่พระเจ้าจัดนามมนุษย์เนี่ยฮะ หลังจากที่โลกตกสู่ความบาป และมนุษย์เยดทางจากพระเจ้าแล้ว มนุษย์กลัวพระเจ้าไม่ดีที่พระเจ้าจะมาติดต่อกับมนุษย์โดยตรง พระเจ้าก็เลือกใช้คนบางคนที่พระองค์ไว้ใจโดยพระองค์สำเด็งนิมิตหรือมา บอกอะไรให้เขารู้ในความฝันแล้วให้คนคนนั้นไปบอกเรื่องราวของพระเจ้าให้คนอื่น คนคนนั้นที่ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าคือผู้เผยพระวจนะ และพระเจ้าใช้วิธีนี้ติดต่อกับมนุษย์สอนมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นเมื่อพระเจ้าติดต่อมนุษย์โดยตรงไม่ได้ พระเจ้าใช้ผู้เผยพระวจนะมาเนี่ยพระวจนะผู้เผยพระวจนะจึงมีความสำคัญต่อ ผู้เชื่อมาก การที่จะเชื่อพระเจ้านั้นต้องเชื่อข่าวสารที่มาจากผู้เผยพระวจนะเท่านั้น ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้จึงเขียนไว้บอกว่าพระเจ้านามคนของพระองค์โดยผู้เผยพระวจนะ และเราจะสังเกตเห็นว่าผู้เผยพระวจนะคนที่นามคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ก็คือโมเสส โมเสสไม่ใช่อยู่ๆแล้วมานามคนอิสราเอลด้วยตัวของเขาเอง แต่เขาได้รับข่าวสารจากพระเจ้า ถ้าเราอ่านในพระธรรมอพยพ เราจะพบว่าโมเสสเองปฏิเสธ บอกว่าไม่พร้อมที่จะไปไม่อยากไปแล้ว แต่พระเจ้าใช้บอกว่าให้ไปเขาจึงไป ดังนั้นโมเสสจึงเป็นตัวแทนของพระเจ้า มีคนหลายคนต่อต้านโมเสสแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็ได้รับการลงโทษ ดังนั้นผู้เผยพระเจนะมีความสำคัญเพราะเหุนนี้แล้วก็หลังจากยุคของโมเสสเราจะพบว่า เมื่อโมเสสเสียชีวิตไป พระเจ้าก็เลือกคนอื่นเป็นผู้เผยพระวจนะเพื่อนนำทางคนอิสราเอลในยุคต่อมาโดยเฉพาะในสมัยผู้วินิจฉัยอิสราเอลยังไม่มีผู้นำ ที่จะปกครองดูแลพวกเขา พวกเขามีปัญหามากมายทั้งด้านความเชื่อและการดำรงชีวิต แต่พระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระวจนะ แต่ละคนมาเพื่อกู้พวกเขา จากตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เราเห็นว่า ผู้เผยพระวจนะมีความสำคัญ และการที่เราจะติดตามพระเจ้าเราจำเป็นต้องเอาใจใส่ผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมาเท่านั้น ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 18 ข้อที่ 15ถึง22 เขียนไว้ดังนนี้ เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 18 ข้อที่ 15ถึง22 ข้อ 15 เขียนไว้ ดังนนี้บอกว่าพระยาเวพระเจ้าของท่าน จะโปรดให้ผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่าน จากพี่น้องของท่าน พวกท่านจงเชื่อฟังเขา ตามทุกอย่างที่ท่านขอจากพระยาเวพระเจ้าของท่านที่โฮเรบในวันประชุม เมื่อท่านกล่าวว่าอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยิงพระสุรเสียงของพระยาเว พระเจ้าของข้าพเจ้าหรือเห็นเพลินมหึมานี้อีกเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายเสีย และพระยาเวตรากับข้าพเจ้าว่า ซึ่งพวกเขาผู้มา เช่นนั้นก็ดีอยู่ เราจะให้มีผู้เผยพระชนะอย่างเจ้าเกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องของเขา และเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขา และเขาจะกล่าวทุกสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นเก่พวกเขา ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้บอกว่า พระเจ้าจะ เลือกผู้เผยพระวจนะเหมือนโมเสสเพื่อนนามคนอิสราเอลความจริงแล้วผู้เผยพระวจนะคนแรกไม่ใช่โมเสสก่อนหน้านั้นมีคนอื่นที่พระเจ้าทรงใช้ อย่างสมัยของโนอาพระเจ้าเรียกโนอาให้สร้างเรือโนอาก็มาทำทุกอย่าง พระเจ้าเรียกอับราฮัม เรียกอิสอาดเรียกยาโคบเหล่านี้ คนเหล่านี้ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าและถ้าเราอ่านในพระธรรมปฐมกาลเราจะพบว่า คนเหล่านี้ได้ชื่อว่าผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน เมื่อมนุษย์ติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงไม่ได้ เหมือนสมัยผู้อิสราเอลออกจากอียิปต์ เมื่อเขาเห็นพระเจ้าพระพระเจ้าต้องการให้เขาไปเฝ้า เขาเกิดความกลัวขึ้นมาเขาไม่กล้า วิธีที่พระเจ้าจะทำงานกับผู้เชื่อของพระองค์ ก็คือเลือดสารผู้เผยพระวจนะที่พระองค์ไว้ใจแล้ว ให้คนเหล่านั้นนามข่าวสารของพระองค์ไปบอกพวกเขาเท่านั้น ดังนั้นผู้เผยพระวจนะจึงไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ที่ใครอยากจะเป็นก็เป็นได้ การเป็นครูอาจารย์นั้นเราไปเรียนรู้เรามาสอน ใครอยากเป็นก็สามารถเป็นได้ไม่ยาก แต่การเป็นผู้เผยพระวจนะนั้น ต้องเกิดจากการเลือกของพระเจ้าเอง เป็นสิทธิหน้าที่ของพระเจ้าที่จะเลือกใครก็ได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะสมัครเป็นได้ ผู้เผยพระวจนะมีความสำคัญ ในเฉลยธรรมยาญติบทที่ 18 ข้อที่19ถึง20 ตรงนี้เขียนไว้บอกว่า คนที่ไม่เชื่อฟานถ้อยคำของเราซึ่งเขากล่าวในนามของเราเราจะกำหนดโทษผู้นั้น ส่วนข้อ 20 เขียนไว้บอกว่าแต่ผู้เผยพระวจนะที่บันอาจกล่าวคำในนามของเรา ซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้กล่าวหรือกล่าวในนามของพระอื่น ผู้เผยพระวจนะนั้นต้องมีโทษถึงตาย ข้อที่19 เขียนไว้บอกว่าถ้าพระเจ้าเลือกใครมาเป็นผู้เผยพระวจนะ และคนน้ำนามข่าวสารของพระเจ้ามาสอนมาบอก แล้วใครไม่เชื่อ คนคนนั้นก็เท่ากับต่อต้านพระเจ้า ไม่ยอมรับพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ได้ลงมาสอนโดยตรงแต่พระเจ้าเลือกผู้เผยพระวจนะ เป็นตัวแทนมาสอน ผู้เผยพระวจนะจึงเป็นเสมือง คนงานของพระเจ้าเข่าสารเหล่านั้นจึงเป็นเข่าสารของพระเจ้า โดยตรงใครปฏิเสธก็เท่ากับปฏิเสธพระเจ้าจุดนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้เผยพระวจนะมีความสำคัญ และในข้อที่ 20 กล่าวไว้บอกว่า ถ้าใครไม่ได้รับข่าวสารจากพระเจ้า แต่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะบอกว่าได้รับข่าวสารจากพระเจ้าแล้วนามาสอนคนคนนั้นก็จะพินาศเหมือนกัน พระเจ้าจะลงโทษคนคนนั้น เช่นเดียวกัน ดังนั้นการเผยพระวจนะจึงไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเลือกพูดตามใจก็ได้ ถ้าเราไม่ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าโดยตรง และเราอ้างว่าพระเจ้าให้นิมิตมาเพื่อเรามาสอน อันนั้นก็มีความผิดเหมือนกัน ในข้อที่ 21 22 ในที่นี้เขียนไว้บอกว่า และถ้าท่านนึกในใจว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เป็นถ้อยคำที่พระยาเวไม่ได้ตรัส เมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวคำในพระนามของพระยาเว ถ้าไม่เป็นจริงตามถ้อยคำนั้น และสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น ถ้อยคำนั้นไม่ได้เป็นพระวจนะที่พระยาเวตรัสผู้เผยพระวจนะนั้นบันอาจกล่าวเอง อย่าเกรงกลัวเขาเลย พระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เรารู้ว่า เมื่อมีผู้เผยพระวจนะจริงและเท็จเกิดขึ้น เราจะเชื่อทุกคนไม่ได้ การที่ ใครสักคนหนึ่งมากล่าวอ้างว่าเขาเป็นผู้เผยพระชนะนามข่าวสารมาจากพระเจ้า เราต้องพิสูจน์สิ่งที่เขานำมาสอน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิสูจน์หลายอย่างหลายที่มากมาย แต่ว่าจุดสำคัญตรงนี้ที่ให้ไว้ตรงนี้ก็คือ คำสอนของเขาถ้าพยากรณ์นะฮะมันต้องพิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดไหมถ้าไม่เกิดขึ้นจริง ก็แสดงว่าเขาเก่าเท่เฉยๆคนอย่างนั้นไม่ต้องเกรงกลัวเขา ดังนั้นถ้าใคร อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะก็ต้องพิสูจน์ผลงานของเขาเหมือนกัน แต่ประเด็นของการพิสูจน์เราจะเอาไว้พูดทีหลัง แต่ประเด็นสำคัญที่เราจะสรุปตรงนี้ก็คือ ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้เผยพระวจนะคือตัวแทนของพระเจ้า ข่าวสารของเขาคือข่าวสารของพระเจ้า เพราะฉะนั้นข่าวสารเหล่านี้มีความสำคัญมาก เพราะว่ามาจากพระเจ้า ดังนั้นใครไม่เอาใจใส่ผู้เผยพระวจนะ คนนั้นดำเนินชีวิตเองไหมเขาจะบอกว่า เชื่อพระเจ้า เขาอาจจะหลงทางไปจากพระเจ้าก็ได้ เพราะว่าพระเจ้านามพลพระของพระองค์โดยผู้เผยพระวจนะเท่านั้น ในพระธรรมอาโมบทที่สามข้อที่เจ็ดได้เขียนไว้บอกว่าอาโมบทที่สามข้อที่เจ็ดเขียนไว้ว่าเท้จริงพระยาเวองค์เจ้านายไม่ทรงทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่เปิดเผยความลี้ลับให้เกตผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ ข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะไม่ทำอะไรให้กับมนุษย์โลก โดยที่พระองค์ไม่ได้แจ้งข่าวสารนั้นให้ผู้เผยพระวจนะมาสอนมนุษย์ก่อน เพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าจะทำอะไรในโลกใบนี้ พระเจ้าจะต้องส่งผู้เผยพระวจนะมาสอนก่อน ดังนั้นในวาระสุดท้าย การเสด็จกลับมาการพิพากษาอะไรของมนุษย์ ในวาระสุดท้ายนี้พระเจ้าจะส่งคนของพระองค์มาสอนก่อน แล้วหลังจากนั้นพระองค์จึงจะทำตามที่พระองค์ได้สอนไว้ จุดนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราอย่ารู้อนาคตอย่ารู้น้ำพระทัยของพระเจ้า อย่ารู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรบ้างเราก็ต้องศึกษาจากสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะนำมาสอนเท่านั้น ถ้าเราไม่เอาใจใส่สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อาจที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่อาจที่จะเข้าใจแผนการของพระองค์ได้ เรามาดูตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้เผยพระวจนะ ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 13 ข้อที่ 11 ถึงข้อที่ 11 นะฮะถ้าเราดูพระธรรมปฐมกาลบทที่ 13 ข้อที่ 11 เราจะพบว่าโลกกับอับราฮัมมีปัญหาอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะว่าเขาทั้งสองมีทรัพย์สินมากคนใช้ของเขาเลี้ยงสัตว์อยู่ด้วยกันไม่ได้ อับราฮัมจึงให้โลกเย่ตัวออกไป โลกก็เลื่อไปอยู่ที่เมืองโสดม เมืองโกโมราซึ่งอยู่ที่ลุ่มราบลุ่มแม่น้ำส่วนอับราฮัมไปในถิ่นธุรกันดารในปฐมกาลบทที่ 19 ข้อที่ 36ถึงสาได้บันทึกไว้ว่า ชาวเมืองโสดมนั้นเป็นคนชั่ว แล้วสุดท้ายเนี่ยฮะพระเจ้าตัดสินใจทำลายเมืองโสดมและเมืองโกโมรา ดังนั้นพระพระเจ้าจึงเห็นแก่อับราฮัมก็เลยให้ทูตสวรรค์มานามโลกและครอบครัวออกมา แต่ว่าเมื่อโล่และลูกสาวออกมาแล้วนะฮะผลตรงนั้นนะฮะภรรยาของโล่ได้เสียชีวิตไป และสามคนก็ได้หนีไปอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่ง เป็นเวลานาน จนลูกสาวมีอายุมากแล้วแล้วก็โล่เองก็เกศชราแล้ว ลูกสาวทั้งสอง ไม่มั่นใจว่า เขาจะหาสามีที่ไหนมาสืบ เผ่าพันธุ์ของพ่อได้ นะฮะดังนั้นในข้อข้อ ที่ 36 ถึงสาในที่นี้ได้เขียนไว้บอกว่าสุดท้ายลูกสาวทั้งสองนั้นก็มอมเล่าพ่อ แล้วไปนอนหลับกับพ่อเพื่อใช้ตัวเองมีลูก ข้อ36บอกว่า ดังนั้นบุญหญิงทั้งสองของโลกจึงตั้งคางกับบิดาของผู้นางเอง คนหัวปีครอบบุชายคนหนึ่ง และตั้งชื่อว่าโมอับเขาเป็นบัมพัมบุรุษของคุณโมอับจนทุกวันนี้ ส่วนคนน้องครอบบุตรชายคนหนึ่งด้วยและตั้งชื่อว่าเบนอามีเขาเป็นบรรพบุรุษของคนอัมมนจนทุกวันนี้ ถ้าเราอ่านเรื่องราวของคนอิสราเอลในยุคต่อมาเราจะพบว่ามีสองชนชาติที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลตลอดมาก็คือ คนโมอาบและคนอัมมนและพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าโมอาบกับอัมมนก็คือลูกหลานของโลก ที่เกิดจากลูกสาวสองคนนะฮะที่มีเพศสัมพันธ์กับพ่อของเขา ในปฐมกาลบทที่ 25ข้อที่1ถึง2ได้เขียนไว้บอกว่า อับราฮัม ได้ภรรยาอีกคนหนึ่ง ชื่อเคทุรา นางให้กำเนิดบุตรหลายคนเก่ ท่านชื่อสิมราม โยชาน เมดาน มีเดียน อิชบัก เลชูอาพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้บอกว่าหลังจากนางซาราเสียชีวิตไปแล้วอับราฮัมก็ได้แต่งงานกับภรรยาคนที่สามคือนางเคทุรา และผู้หญิงคนนี้ให้กำเนิดบุตรชายหลายคน และในที่นี้มีชื่อชื่อหนึ่งที่มีบทบทบาทสำคัญในยุคต่อมาก็คือคำว่ามีเดียนนะฮะเราจะมาดูพระคัมภีร์ข้อต่อไปว่ามีเดียนคือใครนะฮะคนเผ่ามีเดียน ในพระธรรมอพยพบทที่สามข้อที่หนึ่งเขียนไว้บอกว่าขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงเพกเกตของพ่อตา คือเยโทผู้เป็นปุโรหิตของคุณมีเดียนท่านได้พาฝูงเพกเกตข้ามถิ่นทุรกันดารมาจนถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบในที่นี้บอกว่า โมเสสเลี้ยงฝูงเพกเกตของพ่อตาของเขา ซึ่งเป็น อุโรหิตชาวของคุณมีเดียนจากข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อโมเสสหนีจากอียิปต์ไปอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนนะมีเดียนก็คือลูกหลานของอับราฮัมสายของนางเคทุราคนเหล่านี้เราเข้าใจว่ายังมีความเชื่อในพระเจ้าอยู่เหมือนกัน และเยโธเป็นปุโรหิต หรือเป็นผู้นำศาสนา ผู้นำด้านความเชื่อของ คนมีเดียน ดังนั้นพ่อตาของโมเสสก็ไม่ใช่ใคร ที่ไหนอื่นไกลก็คือลูกหลานของอับราฮัมเหมือนกันนะและถ้าเราอ่านต่อมาเราจะพบว่าสุดท้ายพ่อตาของโมเสสได้ให้คำแนะนำกับโมเสสในการกระจายอำนาจในการแบ่งอำนาจให้คนอื่น เพื่อปกครองอิสราเอลเพราะว่าโมเสสรับภาระมากเกินไป และพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้บอกว่าคำแนะนำเหล่านี้มาจากพระเจ้า ชี้ให้เห็นว่าคุณมีเดียก็มีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมซึ่งเป็นบิดาแห่งความเชื่อเช่นเดียวกันเพียงแต่เขาไม่ได้เเป็นเผ่าพันธุ์และไม่ได้ตั้งประเทศอยู่ด้วยกันกับประเทศอิสราเอลเท่านั้น ในพระธรรมกันดานวิถีบทที่ 22 ข้อที่1ถึง7ได้เขียนไว้บอกว่าหลังจากที่ผู้อิสราเอลเดินทางจากอียิปต์มา สู่คณาอานมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ ในที่นี้เขียนไว้บอกว่าคนโมอับกับคุณมีเดียมีแผนคิดที่ไม่ดีต่อคนอิสราเอลดังนี้เราดูข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 6 ซึ่งเป็นใจความสำคัญในที่นี้บอกว่า โมอาบจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของคนมีเดียนว่า ผงชนผู้นี้จะมากินทุกสิ่งที่อยู่รอบๆเรา เหมืองโคกินย่านในทุ่ง และบาล่าบู สิโปเป็นกษัตริย์ของโมอับ ในเวลานั้น พระองค์ทรงใช้ผู้ผู้สื่อสารไปยังบาลามบูกเบโอ ที่ไปโทรใกล้แม่น้ำในดินแดนที่เป็นบ้านเกิดของเขาเพื่อเรียกตัวเขาโดยกล่าวว่า นี่ไงชนชาติหนึ่งออมจากอียิปต์มาเผยคลุมทั่วแผ่นดิน และพวกเขากำลังพัดอยู่ตรงข้ามกับเรา บัดนนี้ขอเชิญมาเถิดมาสาบแช่งชนชาตินี้ให้เรา เพราะเขาเข้มแข็งกว่าเรามาก แล้วบางทีเราอาจจะสามารถรบชนะเขาและขับไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดิน เพราะเรารู้ว่าถ้าท่านอวยพรคนไหนคนนั้นก็จะรับพรจากท่านตามนั้น และถ้าท่านสับแช่งคนไหนคนนั้นก็จะถูกสับแช่งและสุดท้ายเขาก็เลยเชิญบาลามมา แต่พระเจ้าบอกให้บาลาม ไม่ต้องสับแช่งไม่สามารถสับแช่งคนอิสราเอลได้ ดังนั้น บาลามจึงได้แต่อวยพรเท่านั้น แต่จากเหตุการณ์ตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าคนกษัตริย์ของโมอาบและมีเดียน ร่วมมือกัน จ้างบาลอามเพื่อสว์เช่นคนอิสราเอล เราจะสังเกตเห็นว่าคนโมอาบก็เป็นลูกหลานของโลซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมที่เย่ตัวจากอับราฮัมหลังจากที่อับราฮัมได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าตอนเล่โลก็ติดตามอับราฮัมไป แต่เมื่อเย่ตัวออกไป ก็มีปัญหาตรงจุดนี้ แม้ชาวเมืองโสโดมจะพินาศทั้งหมดแต่โลกก็ยังมีความดีความชอบธรรมที่ได้รับการช่วยกู้ออกมา ดังนั้นโลก จึงเป็นกลุ่มคนที่มีพื้นฐานมาจากการมีความเชื่อในพระเจ้าเหมือนกัน แต่ลูกหลานของเขาทำไมวันนี้ต้องมาสับเช่นคนอิสราเอลคุณมีเดียงก็เช่นเดียวกันเป็นลูกหลานของอับราฮัมเขาก็มีความเชื่อในพระเจ้า แต่ทำไมสุดท้ายเขาต้องจ้างบาลาอามเพื่อสับเช่นคนอิสราเอลเหมือนกัน และเวลานี้ถ้าเราจะตัดสินว่าคน สามกลุ่มนี้ไทยคือพลพลายที่แท้จริงของพระเจ้า ถ้าเราดูสายเลือดเราก็พบว่ามาจากที่เดียวกัน เป็นลูกหลานของอับราฮัมมาด้วยกันในสมัยที่พระเจ้าทรงเรียก แต่เราจะพบว่าพระเจ้าให้คำมั่นสัญญาให้กับอับราฮัมและลูกหลานของอับราฮัมว่าเชื้อสายของอิสอาเป็นเชื้อสายแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าจัดเอ ปกป้องรักษาไว้เพื่อแผนงานของพระองค์ในการถ่ายมนุษย์โลก ดังนั้นแม้ว่าผู้อิสราเอลจะทำผิดอย่างไรก็แล้วแต่ พระเจ้าต้องส่งคนไปกู้อิสราเอลเป็นท่าในอียิปต์พระเจ้าก็จะส่งผู้เผยพระชนะ ไปช่วยพวกเขา ในยุคต่อมาอิสราเอลมีปัญหา พระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระชนะเพื่อไปสอนไปเตือน ไปเก้จนกว่าพวกเขาจะกลับคืนมาสู่พระเจ้า พระเจ้าบอกว่าถ้าแผนการของพระองค์ยังไม่สำเร็จพระองค์จะไม่ยอมปล่อยพวกเขา แต่ เชื้อสายที่ไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้า ถ้าเขาเชื่อเขาก็เป็นพลพลายของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาหนีไป เขาก็ไม่ได้รับการทรงนามหรือกู้อีกต่อไป ดังนั้น กลุ่มคนเหล่านี้ที่สับแช่งคนอิสราเอลนะฮะเขาก็คิดว่าเขาเป็นพลพลายที่แท้จริงของพระเจ้า แต่เมื่อเขาไม่มีผู้เผยพระวจนะนานทานเราจะพบว่าต่อมาภายหลัง เขาก็ผิดเพี้ยนไปน้ำพระสการพระเทียมแท้และสุดท้ายก็ หมดไป แต่ชนชาติอิสราเอลยังได้รับการทรงนาม จากพระเจ้าผ่านผู้เผยพระชนะ ต่อมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงสมัยของพระเยซู หลังจากนั้นเมื่อพวกเขาปฏิเสธพระเยซูกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในคศ70 อิสราเอลจึงกระจายกระจายไปอยู่ในยุโรปพันกว่าปีนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่สองจึงกลับมาตั้งประเทศได้ แต่ทุกวันนี้ประเทศอิสราเอลไม่ได้มีสันติภาพ เพราะไม่ได้รับการ ทรงนามไม่ได้มีผู้เผยพระชนะเกิดขึ้น เพื่อกู้เขาเหมือนกับยุคเก่า เพราะว่าแผนงการของพระเจ้าที่จะไถ่มนุษยชาติผ่านพระเมสสิยา หรือพระเยซู ที่เป็นพระผู้ไถ่นั้นสำเร็จแล้ว ดังนั้นจากตัวอย่างตรงนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้เผยพระวจนะมีความสำคัญ และพระเจ้าใช้ผู้เผยพระวจนะเพื่อกู้คนของพระองค์ คนกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะ มีผู้เผยพระวจนะนำทางคนกลุ่มนั้นก็ยัง พักดีต่อพระเจ้าก็ยังดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้า แต่คนกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่อ้างตัวว่าเชื่อพระเจ้า แต่ไม่มีผู้เผยพระวจนะนำทางสุดท้ายก็จะผิดเพี้ยงไปเหมือนกับผู้มีเดียหรือผู้โมอาบทั้งสิ้นทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน มีคริสเตียนคณะนิกายต่างๆ เกิดขึ้นทั่วโลกมากมายทุกกลุ่มก็อ้างว่าตัวเองเป็นพลพลายของพระเจ้า แต่เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ มันก็ไม่ต่างอะไรกับโมอาบมีเดียน อัมมนและอิสราเอลในยุคเก่า ซึ่งทุกคนมาจากเชื้อสายของอับราฮัมเหมือนกัน ดังนั้น คนที่เป็นพลพระที่แท้จริงของพระเจ้า คนเหล่านั้นก็ต้องมีข่าวสารของพระเจ้า จากผู้เผยพระวจนะที่พระองค์ส่งมาเท่านั้น ในพระธรรมโยเอล บทที่ 2 ข้อที่ 23ยเอลบทที่ 2 ข้อที่ 23 เขียนไว้บอกว่า โอ้บุตรทั้งหลายของซีโยนเอ๋ยจงยินดีเถิดจงเปรมปรีในพระยาเวพระเจ้าของผู้เจ้า เพราะว่าพระองค์ประทานฝนต้นฤดูเก่เจ้าเพื่อแสดงความชอบธรรม และทรงเทฝนลงมาให้พวกเจ้าคือฝนต้นฤดูและฝนชุบปลายฤดูอย่างแต่ก่อน ในที่นี้บอกว่าพระเจ้าจะเทฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูมาให้ คนที่เชื่อในพระองค์ ฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูคืออะไรคำว่าฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูตรงนี้เราเข้าใจว่าไม่ใช่ฝนตามตัวอักษรแต่เป็นผลของพระวิญญาณ ซึ่งจะมาในลักษณะเหมือนกับฝน คือมาครั้งมาช่วงแรกและช่วงสุดท้าย เหมือนฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู ในข้อที่ 28ถึง29 เขียนไว้บอกว่า ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝัน และคุณหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิตในเวลานั้น เราจะเทวิญญาณของเรามันเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายหญิง แล้วพระเจ้าจะเทวิญญาณเหล่านี้มาเมื่อไหร่ในข้อที่30และ31 ได้กล่าวไว้ในที่นี้บอกว่าเราจะสำเด็จการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนแผ่นดิน เป็นเลือดเป็นไฟและลำควันดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือดก่อนวันแห่งพระยาเวจะมาถึง คือวานอันยิ่งใหญ่และน่าสยดสยองในพระคัมภีร์ใหม่ พูดถึงวันที่ดวงอาทิตย์จะไม่ส่งแสงดวงจันทร์จะมืด ดวงดาวจะตกจากท้องฟ้า ในวิวรณ์ก็พูดถึงเช่นเดียวกัน เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา เพราะฉะนั้นเวลานี้เราทุกคนที่เป็นคริสเตียนมีความเชื่อว่าเป็นวาระสุดท้ายที่ใกล้จะสิ้นโลกแล้ว อีกไม่นานพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้ว แล้วถ้าอย่างนั้นพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์ มาเทฝนปลายฤดูเพื่อช่วยคนของพระองค์ให้มีความพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูหรืออยัง เราจะพบว่าตลอดประวัติศาสตร์ 2,000 ปี เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว ไม่มีหลักฐานที่ไหนบ่งชี้ชัดเจนว่าพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมากู้มนุษย์เหมืองเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะพระคัมภีร์ยุคเดิม ในพระคัมภีร์ใหม่เราพบว่าอัครสาวกของพระเจ้าบางคนก็ได้ข่าวสารจากพระเจ้า อย่างเปาโล ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าและหลังจากนั้นพระเจ้าให้นิมิตบางอย่างเพื่อให้เขารู้ว่าจะไปสอนที่ไหน แต่ต่อจากนั้นมามันไม่มีข่าวสารลักษณะนี้ พระเจ้าหายไปใช่ไหมพระเจ้าไม่ส่งคนมาช่วยคนอีกใช่ไหม ช่วงหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วมา ก่อนที่คริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนทีจะเกิดขึ้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั่วโลก ในเรื่องการตื่นตัวเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซู และในปี 1844 เมื่อกลุ่มผู้รอคอยพระเยซูผีหวาน พระเจ้าได้ให้นิมิตผ่านผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอเลนจีไวและนิมิตเหล่านี้ได้รวบรวมกลุ่มคนที่ผีหวานเหล่านั้น เพื่อก่อตั้งคริสตจักร ที่ชื่อคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสและข่าวสารเหล่านั้นแพร่ไปทั่วโลก ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่สิบปีต่อจากนั้นและทุกวันนี้ข่าวสารเหล่านี้ก็แพร่ไปทั่วโลก โดยที่พื้นฐานคำสอนของคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสมาจากการตีความหมายพระคัมภีร์ ซึ่งมาจากข้อเขียนของนายนิจิไว้ดังนั้นหลักศาสนาศาสตร์หลักการดำเนินชีวิต และการตีความคำพยากรณ์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซู จึงอิงอยู่กับข้อเขียงของนายนังจิไว้เพื่ออธิบายพระคัมภีร์เหล่านี้ และมีหนังสือต่างๆ มากมายที่เขียนมาเพื่อพิสูจน์ผลงานของนางว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นจากสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เรายอมรับว่านางเอลลนจิไว้คือผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมาในวาระสุดท้ายนี้ หลังจากที่ มีความวุ่นวายในคิสจักรและทำให้คิสจักรแต่เป็นกกเป็นเหล่าเป็นคณะนิกายต่างๆ ไม่มีผู้นำไม่มีคำตอบ และคิสจักรเซเว่นเดย์เวนที่เกิดจากการรวมตัวของคนมาจากหลายคณะหลายนิกายที่มีความเชื่อเหมือนกัน เพื่อรอคอยพระเยซู การผีหวานในปีหนึ่งปีสี่สี่จะไม่ใช่ความผีหวานที่เกิดจากความล้มเหลวแต่เป็นความผีหวานที่เกิดจากพระเจ้าต้องการให้ทุกคนสลัดทุกอย่างทิ้ง พื่อจะได้ไม่มีทิฏฐิไม่มีความเป็นตัวตนที่แข็งกล้าวไม่ถูกต้อง และทุกคนจะได้มารวมตัวกันเพื่อรับข่าวสารใหม่ เพื่อประกาศข่าวสารเหล่านี้เพื่อเตรียมมนุษย์โลกให้พร้อมสำหรับวันวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซู ซึ่งมีรายละเอียด อีกมากมายที่เราจะศึกษาเพื่อพิสูจน์ผลงานของนางเอเลนจีไว้แต่จุดสำคัญในพระคัมภีร์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้เผยพระวจนะมีความสำคัญ และในวาระสุดท้ายนี้คิดจักรเซเว่นเดย์เที่เกิดขึ้นมาโดยมีผู้เผยพระวจนะคือนางเอลิจิวายซึ่งแตกต่างจากคิดจักรอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมาโดยตัวบุคคลที่เป็นมนุษย์ทั่วไป ดังนั้นการที่จะสร้างเอกภาพ การที่จะสร้างคำสอนที่ลึก มันจึงเป็นไปได้ยาก แต่ในคิดจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสคนทั่วไปมองดูว่ามีมาตรฐานที่สูงเกิน แต่ทำไมคริสตจักรนี้จึงสามารถเป็นหนึ่งเดียวได้และขยายไปทั่วโลกได้ ก็เนื่องจากมีข่าวสารของผู้เผยพระชนะอธิบายพระคัมภีร์นามทาง ทำให้ทุกคนสามารถรื้อฟื้นกลับไปสู่หลักการพื้นฐานดั้งเดิมที่พระเจ้าวางไว้ในพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง มีบางคนบอกว่าเชื่อพระคัมภีร์ เชื่อพระเยซูก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องเชื่ออย่างอื่น แต่เราต้องเข้าใจว่าในพระคัมภีร์พระเยซูกล่าวไว้ชัดเจนว่าต่อมาภายหลังจะมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึ้นทำการอัศจรรย์ทำอิทธิฤทธิ์เสมือนกับเป็นพระเยซูตัวจริงนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นมาแล้ว ดังนั้นการที่จะไปสู่ความจริงพระเจ้าก็ต้องส่งคนมากู้คนของพระองค์ และเราพบคนที่พระเจ้าส่งมากู้หรือยังเราพบผู้เผยพระวจนะในยุคสุดท้ายนี้แล้วหรือยัง ลูกาบทที่ 24 พูดถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ ตั้งแต่ข้อ 13 เป็นต้นไปได้กล่าวไว้บอกว่ามีชายสองคนเดินทางไปที่เมืองเอมาอุกแล้วพระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนแล้วมาพูดกับชายสองคนนั้น และสองคนนั้นไม่รู้ตัวว่าคนที่เดินทางกับเขาคือพระเยซู ระเยซูถามว่าทำไมท่านจึงเศร้าทำไมท่านจึงบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้สลงคนนี้บอกว่าถ้าไม่รู้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านเป็นคนต่านถิ่งใช่ไหมพระเยซูก็พูดคุยกับพวกเขา แล้วในที่สุดพระเยซูได้สอนชายสองคนนี้ ที่ไม่รู้ว่าพระเยซูฝืนคืนพระชนแล้ว ในข้อที่ยี่สิบห้าในที่นี้บอกว่า พระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่า โอ้คุณโง่เขลาและมีใจเฉยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งผู้ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้น พระคริสต์จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้น แล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือ ข้อ 27กล่าวไว้บอกว่า แล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่แรงถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มตั้งแต่โมเสส และบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมด ในข้อ 25 ตรงนี้กล่าวไว้ชัดเจนบอกว่าพระเยซูตำหนิสองคนนั้นบอกว่าโอ้คนเขาถ้าไม่เชื่อคำของผู้เผยพระวจนะแล้วท่านจะเข้าใจแผนการไถ่ของพระคริสต์ได้อย่างไร เราจะสังเกตเห็นว่าในพระคัมภีร์ใหม่ถ้าเราศึกษาดูให้ดี พระเยซูยกย่องผู้เผยพระวจนะก่อนหน้านั้นที่สอนเเรื่องราวของพระเจ้าให้คนอิสราเอล พระเยซูไม่ได้ไปสอนอะไรที่ขัดแย้งกับผู้เผยพระวจนะ และพระเยซูบอกว่าท่านผิดพลาดเพราะท่านไม่เชื่อผู้เผยพระวจนะ เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าใช้ผู้เผยพระวจนะมาในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อช่วยนามทางคุณของพระองค์ ผู้เผยพระวจนะจึงมีความสำคัญ การไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะ เท่ากับไม่เชื่อฟังพระเจ้า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ เราจัดตั้งคริสตจักรของเราเอง เราจัดตั้งทฤษฎี เราจัดตั้งหลักศาสนาศาสตร์ของเราเองไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ใช่พระเจ้า เราไม่มีความรู้ เราไม่มีความชอบ ธรรมมากเพียงพอ เราไม่อาจที่จะกำหนดมาตรฐานได้ว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ดี เราอาศัยพระเจ้า เราติดตามพระเจ้าเท่านั้น ดังนั้นผู้เผยพระวจนะจึงมีความสำคัญ แล้วถ้าใครอ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะก็จำเป็นต้องมีการพิสูจน์มีการตรวจสอบเขา เช่นเดียวกัน เรื่องเหล่านี้คือเรื่องราวของการเผยพระวจนะที่มีความสำคัญและทุกวันนี้ คริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสมีความเชื่อว่านางเอลิจิไวซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำในการก่อต้านคริสตจักรของกลุ่มคนที่รอคอยพระเยซู ก็คือผู้เผยพระวจนะสำหรับยุคสุดท้ายนี้ นางมีหนังสือมากมายและหนังสือเหล่านั้นคือหลักการดำเนินชีวิต หลักการตีความหลักการสอนของคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสในยุควันนี้ในทุกวันนี้ ซึ่งมีจุดเด่นหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีความพระคัมภีร์ เรื่องของการดำเนินชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพ การให้การศึกษาอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งทำให้คิดจักรเซเว่นเดย์เอเวนติขยายไปทั่วโลกได้คิสจักรเซเว่นเดย์เอเวนที่เกิดขึ้นมาเหมือนที่พระคัมภีร์พูดถึงก็คือมีผู้เผยพระวจนะจากพระเจ้านำทางไม่ใช่คิสจักรที่ตั้งขึ้นมาด้วย ความประสงค์ของใคร คนหนึ่งคนใดว่า อยากจะตั้งก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือคริสตจักรที่มีลักษณะพิเศษ เราเข้าใจว่าเป็นคริสตจักรที่แท้จริง เพราะว่าในพระคัมภีร์หลายๆ ที่กล่าวไว้ชัดเจนว่า พระเจ้านามคนของพระองค์โดยวิธีนี้เท่านั้น ขอให้เราเปิดใจมาศึกษา มาพิสูจน์ความจริงจนกว่าเราจะแน่ใจเราจะได้เชื่อว่าเราจะเชื่อแบบไหนเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนแต่อันนี้คือความจริงที่สมาชิกของคริสตจักรเซเว่นเดย์ที่ได้ศึกษาได้รู้ความจริง จริงแล้วเขาจึงเชื่อตามนี้ ในรายละเอียดมันมีมากมายแต่ประเด็นเหล่านี้ที่ผู้วันนี้ก็น่าจะมีน้ำหนามากเพียงพอให้เราไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเราจะได้รู้ว่าความจริง คืออะไรพระเจ้านามคุณของพระองค์อย่างไร ผู้เผยพระวจนะสำคัญอย่างไร เราจะได้ดำเนินชีวิตตามและจะได้มีความพร้อม สำหรับแผ่นดินสว่างของพระองค์ที่จะมาถึงเราในไม่ช้านี้ ขอพระเจ้าอวยพรครับ